เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Database หรือฐานข้อมูลคำสั่ง จงทำรายการแอปพลิเคชันสำหรับฐานข้อมูลให้มากที่สุด เท่าที่ผู้เรียนจะคิดได้ ตัวอย่างเช่นบริษัทใช้ฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าซัพพลายเออร์ และบุคลากรของตนเอง เรามาต่อเรื่องเกี่ยวกับ Database คำสั่ง ดูภาพประกอบ ซึ่งแสดงถึงไฟล์ฐานข้อมูล ผู้เรียนสามารถระบุระเบียนและฟิลได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น first name last name student ID level room DOB date of birth ชื่อนามสกุล รหัสนักเรียน ชั้นเรียน ห้องวันเดือนปีเกิด ตรงนี้เป็นฟิลด์ และตรงนี้เป็นเรคคอร์ด จอห์น สจวตทททูววัันนรีไฟฟ2135513218 e i g h t grade อ of a u g ส s t 1991 เป็นต้น เรามาต่อเรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลคือชุดของคำสั่งหรือข้อความที่เกี่ยวข้อง และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในฐานข้อมูล เพื่อการจัดเก็บ จัดระเบียบและดึงข้อมูล หรือเรียกกันว่าระบบการจัดการฐานข้อมูลของ DBMS อย่างไรก็ตาม มักใช้คำว่าฐานข้อมูล เพื่อให้ครอบคลุมความหมายทั้งสองอย่าง ฐานข้อมูลสามารถจัดการข้อมูลประเภทใดก็ได้ รวมถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ภาพ เสียง วิดีโอ และการเชื่อมโยงหลายมิติ ที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ข้อมูลสารสนเทศ ถูกป้อนเข้าไปในฐานข้อมูลผ่านทางฟิล แต่ละฟิลจะเก็บข้อมูลแยกกัน และเขตข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันในเรคคอร์ด ดังนั้น ถ้าจะบันทึกเกี่ยวกับนักเรียน อาจต้องประกอบไปด้วยหลายฟิลที่ให้ไว้ เช่น ชื่อนามสกุลนักเรียน รหัสนักเรียน ระดับห้อง วันเดือนปีเกิด ไว้กับทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย การใช้ภาษา พหูพจน์ language work plurals โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับฐานข้อมูล หรือ database คำสั่ง ดูชีท่อง h e l h แล้วเขียนคำพหูพจน์ ของคำดังต่อไปนี้ plural พหูพจน์ ในกรณีส่วนใหญ่ สำหรับภาษาอังกฤษ จะสร้างพหูพจน์ โดยการเติม s ตัวอย่างเช่น record records ถ้าคำลงท้ายด้วย s sh x หรือ ch เราเติม es ตัวอย่างเช่น address addresses index indexes ถ้าคำลงท้ายด้วยพยัญชนะ y ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ตัวอย่างเช่น company companies facility facilities อย่างไรก็ตาม ถ้าวายตามด้วยสระ เติมเพียงตัว s ตัวอย่างเช่น birthday birthdays มีหลายรูปแบบของคำนามที่เป็นพหูพจน์ ที่ผิดปกติ เช่น man woman คำผูพจน์ men and women ชาย children formula formulae หรือ formulas นักศึกษาลองทำตัวอย่าง ผู้เรียนลองทำตัวอย่างจากคำต่อไปนี้ client ลูกค้า คำที่เป็นพหูพจน์ของคำว่า client ให้เติม s key สิ่งสำคัญ คำตอบที่เป็นพูโรของคำว่า key ให้เติม s keys คำที่3 query สอบถาม ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es curious คำที่ 4 businessman เปลี่ยนเป็นประหูพจน์ ใช้คำว่า b u s i n e s s m a n facts เปลี่ยนเป็นประหูพจน์ ใช้คำว่า f a c t s salary เงินเดือน ใช้คำว่าผู้พจน์ เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es salaries 7 virus คำว่า virus ให้เปลี่ยนเป็นคำพู้พจน์ โดยการเติม es viruses เป็นต้น software at home and at work ซอฟต์แวร์ที่ทำงานและก็ที่บ้าน คำสั่ง จงหาข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ที่เพื่อนของผู้เรียนใช้ที่บ้านหรือที่ทำงานให้มากที่สุด เท่าที่ผู้เรียนสามารถทำได้สอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมแผนงาน ฐานข้อมูล ประมวลผลคำ การประชุมทางวิดีโอ การทำบัญชีธุรกิจ อีเมล และเว็บเบราว์เซอร์ ดูที่กล่องช่วยเหลือ What kind of spreadsheet program do you use คุณใช้โปรแกรมแผนงานชนิดใด What do you use it for คุณใช้มันเพื่อทำอะไร Do you use it at home or at work คุณใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน What is your favorite อะไรที่คุณชอบมากที่สุด What features do you like most about it คุณชอบคุณลักษณะพิเศษ ที่มากที่สุด How do you คุณทำอะไร Conclusion บทสรุป ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะพื้นฐาน และการใช้โปรแกรมแผ่นงานและฐานข้อมูลได้ ผู้เรียนสามารถเขียนและออกเสียงคำที่เป็นพหูพจน์ได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาในหน่วยที่ 12 นี้ มีเนื้อหาที่ค่อนข้างมาก ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจ ย้อนกลับไปศึกษาอีกรอบหนึ่ง ก็จะดีครับ